รอยากเล่นผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตอนล่างแล้วกันอย่างนั้นนึงนะผมขอทำให้หนึ่งโอเคครับกลับมากันต่อนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงโอเคกลับมาต่อเลยแล้วมันก็มาเล่นกันเลยโอเคครับเล่ กระต่ายกันหนึ่งครับ โอเคครับ ก็กลับมากันต่อเลย ผมจะไม่เริ่มการสอนแล้วกันครับไอ้จี๊ก็หัวใจไก่กินเน่ยโอเค ให้ไก่มันคุยหากินสยนะโอเคครับโอเีคลิปตัดผมจะไม่ไม่พยายามคลิปมันตบกันแต่ผมขอตัดแป๊บนึง โอเคครับ ก็กลับมากันต่อเลยนาทีวีลิงที่เปิดอีกครั้งว่าจะได้สิอันนี้ yes yes คลิปมันเด้งแล้วอ่ะผมจะอัดต่อไปแล้วกันนะ จะไม่ออกเลยเหรอนี่อะไรวะอ๋อ เหมือนจะเอาไปขายเนาะเอาไปไปขายดูดิ ดูสิครับหกลับมาแล้วรถรถกลับมาแล้วยิ่งสมยรถกลับมาแล้วรถกลับมาแล้ว น้ำหมดเหรอ นี่เฮ้ยมันได้ตามด้วยเหรอเนี่ย นี่เพิ่งรู้เลยเนี่ย หญ้าเต็มสวนเลยเนี่ย ถ้าคลิปเด้งเด้งเด้งเด้งก็ก็ขอไปนะ โอเค ผมขอตัดแล้วนึงนะครับ โอเคครับก็กลับมากันต่อเลยอ่ะมาเล่นกันต่อเลย เอาไปขายเอาไปขาเอาไปขายหมดเลยนะ โอ้ตายแล้ว ต้องเอาไปขายในเมืองไม่อยากเชื่อเลยว่ารถในเกมมันขับรถเร็วขนาดนี้ Saya tengok dia Me. Setting yang di dan yang jalur. Wah. Ubah. Ubah, ubah. Oh. ถ้าใครอยากดาวน์โหลดเกมนี้ก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะ eh. มันมีให้ดาวน์โหลดนะมันมันเป็นเกมเว็บ แล้วมันก็มีให้ดาวน์โหลดด้วยพูดเลยนะเนี่ย พูดจากใจ บอกเลยว่าพูดจริง พูดจริง เออ พูดจริง บอกเลยว่าพูดจริงเลยพูดจริงเลยพูดจริงนะครับผมพูดจริงครับผมพูดจริงนะครับ ผมไม่ได้รอแล้วนะคะบอกแล้วผมอินลอฟครับอินลอฟไปบอกว่าโอเคครับ โอเคครับอินลอฟนะคะผมนะคะโอเคครับไม่เกี่ยวกันครับขอบะุครับถ้าแบบว่าสองตัวครับนี่ครับ กินแล้วนะครับน้ำเยอะแยะข้าวปลูกมีก็มีกินนะครับถ้าจะกินก็กินได้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมซื้อไก่ตัวใหม่ครับ ไม่รู้จะพอกินหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าจะพอกินหรือเปล่าครับ สัตว์มาบุกโจมตีด้วยครับมีสัตว์ครับ มีสัตว์มีสัตว์มาบุกโจมตีด้วย จะทำยังไงดีล่ะนี่ก็อย่งนีก็ตายสิอย่างนี้ก็สวยเลยครับสวยครับสวยเลยครับสวยมากเลยครับที่คิดมันได้ตลอดเลยครับ อย่างเดียวเลยครับเด้งมาครับที่มันเด้งอย่าง ถ้าชอบก็อย่กดนลค์และก็เชร์กันนะคโอเคนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกลค์ด้วนะคะก็เชร์ด้วยนะคะทำไมลุงเนี่ยดูทำไมลุงก็ดีนะสิคะกดแชร์กดแชร์กดแชร์กดแชร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ดตีพันนี้เนี่ยนะแต่เราปุ๊บปุ๊บไม่มีทองบผมบอกว่าไม่มีทองครับ เขาอยู่ผมไปเซตติ้งแป๊บนึงนะครับโอเคครับพวกเขามากันต่อเลยครับแล้วคุณดูตอนนี้แล้วผมก็จะปิดคลิปเลยนะครับเพราะว่าเวลาผมรับไม่ได้ครับ ผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้แต่ผมก็จะใช้เกมอ่แล้วสมมติอันนี้คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเกมให้ประมาณว่า คลิปนี้ก็ดาวน์โหลดง่ายๆครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนดาวน์โหลดให้ดูเลยนะ ให้ดูขวัญตาขยี้ตาขยี้ตาโอเคครับมาต่อกันเลยที่ผมตัดไปตรงนั้นเลยมาเสียงดังแล้วเดี๋ยวทุกท่านไม่ได้เสียงพระเอกผมเป็นพระเอกเลยนะเนี่ยโอ้ไม่อยากเชื่อเลย ครับว่าผมต้องเป็นว่าเองน้องไรเดอร์ใครอยากกินอาหารกินได้ครับ กินก็ไมมคะเดี๋ยวผมก็ทำเขาทีหลังก็ได้ ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเราโอ้ยทำคสิทีหลังก็ได้ไม่ต้องห่วงครับต้องซื้ออันนี้ค่ะถึงจะทำผ่านเดี๋ยวผมลองตังมาก่อนนะคะ โอเคครับวันนี้ก็ตังมาครับผมจะซื้อ เออพี่มาถ้าทำเพมเลยนะคะนะคะโอเคครับผมมากันต่อเลยนะคะเมื่อกี้คลิปได้อยู่แล้วค่ะคนจะทำไรดีเนีคลิปมันได้อยู่แล้วมั้งถ้าคลิปมันได้อย่างนี้จะทำไง อันนี้ไปอันี่มาเอาไปแล้วเอามา เก็บคอยเก็บคอยเก็บคอยอย่าลืมอย่าลืมลืมไปแล้วต้องเก็บคอยโอ้ครับโอเคครับคิดว่าได้ไงครับก็ใครวิใครมีวิธีแก้ก็ลิงก์มานะครับลิงก์มาใครมีวิธีแก้ก็ลิงก์มาครับไม่ลิงก์มานะครับเดี๋ยวผมตบเปี้ยเลยครับเปี้ยเลยโอ้ย มันรู้สึกเหมือนเสียงเด็กจริงๆเลยวะแม่อยากจะตายว่ะวันนี้เราไปตายกันดีกว่าเราเล่นเราเล่นมันช่าไม่เหมาะกับเขาพูดเลยจริงๆแล้วนี่ โอเคครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเราควรจะตัดคลิปไปตอนที่ทำคอนเสิร์ตเลยแล้วกันนะ โอเคยินเนาะโอเคครับผมก็ทำเสร็จแล้วนะครับเราไม่ดูชอบก่อนล้วเลยนะ ผมก็ือหาก็เอาลครับก็ก็ขอให้โชคดีที่ชอบกนรีวิดไลค์และกดแชร์ให้วัวสักสไครตแล้ววันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดี